ชื่อออย ไอรินไตสารสีนะคะ เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Art for Cancer แล้วก็ตอนนี้ตัวออยก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 หรือว่า เรียกง่ายๆว่าระยะสุดท้ายค่ะ ก็รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ย ก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ แค่ 1 สัปดาห์ เหมือนชีวิตเราพลิกเลย จากคนที่กำลังรู้สึกว่าจะมีอนาคตสดใสจบพัง ความรู้สึกของตอนนั้นเราคือมะเร็งอะ่ะ คือ คือจุดสิ้นสุดของชีวิตคือตาย แต่ว่ากลายเป็นว่าพอเราตั้งสติได้ ยอมรับความจริงว่าเฮ้ยมันเป็นแล้วว่ะ ก็อยากจะใช้เวลาที่มันมีอยู่ให้มันมีมีคุณค่าแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอาจจะเลือกไม่ได้ว่าโอเคเราเป็นมะเร็ง แต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งแบบไหน ในช่วงเวลาที่เราต้องเข้าออกโรงพยาบาลอะ่ะมันทำให้เราได้เห็นความโชคดีของตัวเองว่า เฮ้ยเราเป็นผู้ป่วยมะเร็งแต่เราก็ยังแบบอายุยังน้อย เรายังแบบแข็งแรง เรายังมีคนที่บ้านครอบครัวคอยสนับสนุน แต่ยังมีผู้ป่วยมะเร็งหลายคนที่ไม่ได้โชคดีอย่างเรา เป็นแล้วก็ไม่ได้มีเงินเป็นแล้วก็กำลังใจแย่ เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแบบ ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ มุมมองในการใช้ชีวิตเรื่องของศิลปะ และก็ความคิดสร้างสรรค์มาขับเคลื่อนกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ให้มีทัศนคติในการรับมือกับโรคมะเร็ง อย่างถูกต้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยได้เยียวยาในด้านจิตใจ มันเป็นองค์กรที่ผู้ป่วยมะเร็งสร้างขึ้นมาเอง เพราะว่าเรารู้ว่าเราเราต้องผ่านอะไรมาบ้าง แล้วเราต้องการการเยียวยาในเรื่องอะไรบ้าง อะอย่างเช่นวันนี้ก็คือมาทำเป็นตัวอาร์ตเทอราพีให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลสิริราช ก็เป็นเหมือนกรุ๊ปบำบัดที่ให้ผู้ป่วยมาเจอกันใช้สื่อกลางเรื่องของศิลปะ เป็นตัวขับเคลื่อน ให้เขาได้ปลดปล่อยความรู้สึกปลดปล่อยอารมณ์ ได้ใช้เวลาที่มีอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยให้ให้มันเหมือนว่าหลุดพ้นออกจากจากตรงที่เขารู้สึกว่าเขาป่วย เขามาเจอออยที่เป็นระยะที่ 4 เฮ้ยมันผ่านมาได้ อย่างน้อยอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาเห็นคนที่ผ่านมาแล้ว ยังนั่งอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเราเหมือนเป็นรุ่นพี่ มาแชร์ประสบการณ์ ก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาเห็นภาพว่าเขาต้องเผชิญหน้าอะไรบ้างเขาต้องเตรียมตัวยังไง เหมือนเราเป็นโค้ชให้เขาอย่างเงี้ยค่ะออยก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน ทุกวันนี้ก็แค่พยายามที่จะทำให้ ให้สิ่งที่ทำอยู่มันดีที่สุด เราอยากจะอยู่ทำอันเนี้ยต่อไป จริงๆแล้วอาร์ตฟ์ันเซอร์ก็สอนให้เรียนรู้ว่าแบบจริงๆแล้วการให้จริงๆมันไม่ได้หมายความว่าเราให้เขาอย่างเดียว เราได้รับสิ่งบางอย่างที่มันสะท้อนจากการให้ของเรากลับมาในทุกๆครั้งที่เราได้ให้คนอื่น คือบางทีเราก็เหมือนเราไปเป็นกำลังใจให้เขากลายเป็นว่าเราได้รับกำลังใจจากเขาอีก เช่นบางคนแค่แบบ เดินเข้ามาหาออยแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาเห็นสิ่งที่ออยทำเขาทำให้เขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือทำให้เขาอยากจะลุกขึ้นมาช่วยคนอื่นอีก มันเป็นเหมือนเอฟเฟกที่มันส่งส่งต่อได้อย่างเงี้ยค่ะออยก็มองว่าจริงๆ แล้วเรื่องของความรักความการุณาจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แล้วมันก็แม้ว่าเราจะทำแค่เล็ก ๆ ในแบบที่เราทำได้ออยก็มองว่าแบบ เหมือนในเขามีเราอยู่ในในเราก็มีเขาอยู่อะซึ่งเรารักและเมตตาตัวเองอย่างไรก็น่าจะส่งความรักและเมตตาอย่างนั้นไปให้คนอื่นได้ ก็จริงๆแล้วถ้าสนใจที่จะร่วมสนับสนุน Art for Cancer นะคะจริงๆแล้วสนับสนุนได้หลายช่องทาง จริงๆแล้วเรามีโปรดักต์ของเราก็สนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะแล้วก็จริง ๆ แล้วก็มีเซอร์วิส นะคะของเราทั่วไปก็คือทำอาร์ตเทอราปีก็สามารถมาสนับสนุนเราได้ แล้วก็จริงๆเราอาร์ตฟังเนเซอร์ก็รับจิตอาสานะคะอาสาต่างๆ ที่เป็นอาสาสายสายอาร์ตนะคะหรือว่าเป็นอาสาสายในเรื่องของออการวางแผนกลยุทธ์การขายอะไรต่างๆ คือเหมือนเรียกว่า โดเน t สกิลให้กับ Art for Cancer ได้ ซึ่งสามารถไปติดตามกิจกรรมของเราหลัก ๆ ก็จะอยู่ใน Facebook แฟนเพจที่ชื่อว่า Art for Cancer by i r e l นะคะ ก็จริงแล้วก็เปิดรับทุกกัน ร่วมมือกันที่จะมาช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยค่ะ